ีนี้เรามีอีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดคุยกัน รุ่นพี่มาทำตามสัญญา อันนี้ก็เจอตัวเองถูกไหมครับพี่ ใช่ฮะมันก็จะเป็นคาบเกี่ยวระหว่างลุงข้างบ้านฮะมันก็จะเป็นช่วงเทอมสองที่เปิดเทอมมาครับ ครับผมได้ฮะก็เป็นช่วงอายุประมาณยี่สิบห้าปีฮะเริ่มเลยนะครับได้เลยครับ ได้เลยได้เลยครับผมโอเค พอปิดเทอมอะไรเสร็จ ผมก็กลับไปเรียนช่วงปีสอง ในช่วงปีหนึ่งเทอมแรกผมจะมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่สนิทกันมาก อืแกจะเป็นรุ่นพี่อายุแก่กว่าผม ประมาณหนึ่งปี แกเหมือนไปเรียนมหาลัยอื่น แล้ว รู้สึกไม่ชอบคณะนั้น แกก็เลยเหมือน เหมือนภาษาบ้านผมจะเรียกเหมือนลาออกแล้วมาเรียนใหม่ฮะัเรียกอะไรซิวใช่ไหมครับซิลครับซิลอ่า ใช่ซิลแล้วก็มาเรียนใหม่ ปีหนึ่งด้วยความที่แกเป็นคนที่หน้าตาดีมากครับหนึ่งหน้าตาดีสาวสาวกีดสองฐานะทาง บ้านของแกดีมากเออแล้วผมขอย้อนเวลาไปสักยี่สิบห้าปีใครมีรถเวฟป้าขับได้นะโอ้โหอยังรอเดอะเบสยังรอเลยใช่ครับเดอะเบสแล้วลักษณะของรถเวฟป้าของ ผมสมมติพี่คนนี้ว่าเป็นพี่ศักดิ์แล้วกันนะครับ ครับ ลักษณะพิเศษของพี่ศักดิ์เนี่ย รู้เลยว่าเป็นแก เนี่ย คือแกจะขับรถเวฟป้าของแก เราเลือกเวฟป้าของแกจะดังปังปังปังปังปังปังปังปังอะไรประมาณนี้อ่าอ่าแกจะรู้เลยว่าเนี่ยคือเอกลักษณ์ของพี่ศักดิ์ แล้วทุกสาวๆก็จะหันมอง แต่แกเป็นคนที่อัธยาศัยดี พูดเก่ง ผมกับแกก็เลยแบบคุยกัน แล้วแล้วรู้สึกสนิทสนมกัน ทุกครั้งผมก็ได้ ผมมาเรียนเนี่ยผมก็ได้พึ่งใบบุญของพี่ศักดิ์เนี่ยเหมือนนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แกมาครับกับผม แกจะมีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งคือแกเป็นคนที่รักษาสัญญามากครับเหมือนตบปากรับคำว่าวันนี้จะไปหา หรือ วันนี้จะไปช่วย แกจะมาตรงต่อเวลาตลอดเวลา แกจะเป็นคนที่รักษาคำพูดมาก อืม แล้วช่วงอาทิตย์นั้นช่วงเจ็ดวัน่ะผมใกล้สอบช่วงปลายภาค วันนั้นผมไปสอบวันแรกคือวันจันทร์ พอใกล้จะสอบเนี่ย ผมเจอสีหน้าของพี่ศักดิ์เนี่ย แกจะแบบหน้าเครียดแบบ แกเป็นอะไรไม่รู้ฮะนั่งเครียดอยู่ ผมก็เลยด้วยความสนิทกันก็เลยไปถามพี่ศักดิ์ว่าพี่เป็นอะไร อแกก็เลยบอกกับผมว่า แกเนี่ยทะเลาะกับตัวแฟนแกแบบทะเลาะกันแรงมาก ก็เลยเหมือนปลอบใจแกว่าพี่โอ้ยอย่าคิดมาก เดี๋ยวก็คืนดีกันแต่แกบอกว่าครั้งเนี้ยทะเลาะแรงจริงอืมๆแล้วไม่รู้ว่าจะได้คืนดีกันหรือเปล่าครับหรือบางครั้งก็ไม่ได้คืนหรอก คงไม่มีโอกาสแกพูดแบบเป็นลางอย่างเงี้ยฮะ้ยผมล้วพี่ พี่ อย่าพูดเลยสาระตั้งใจสอบก่อนดีกว่าสอบเสร็จสอบเสร็จเนี่ย เราค่อยไปง้อก็ได้เดี๋ยวผมพาไปแต่แกก็เลยพูดตัดบทผมว่างั้นสอบเสร็จวันศุกร์เนี่ย ช่วงเย็นๆเนี่ยไปเที่ยวกับพี่นะเดี๋ยวพี่เลี้ยงแกพูดอย่างนี้อยากแก้เซ็งฮะพี่ศักดิ์ก็พูดกับผมอย่างนี้ แล้ววันนั้นเราก็สอบ วันจันทร์เสร็จปุ๊บก็แยกย้ายกันกับตัวผมกลับหอส่วนพี่เขากลับบ้าน อืม พอมาวันอังคารฮะเป็นวันสอบวันที่สองตัวผมเข้าห้องสอบปุ๊บ ตัวโต๊ะของพี่ศักดิ์เนี่ยจะห่างจากผมประมาณสักสี่โต๊ะฮะ ก็มองไปเนี่ย ผมไม่เห็นพี่ศักดิ์มาวันนั้นครับ แต่ด้วยความกฎระเบียบของมหาลัยเนี่ยฮะถ้านักศึกษาเกิดป่วยหรือมีธุระด่วน เราสามารถเอาเรื่องไปแจ้งกับครูที่ปรึกษาได้ แล้วก็มาขอสอบทีหลังได้ อืมอืมก็เลยคิดว่าแกไม่สบาย ก็เลยไม่ได้มาสอบ ครับ ผมก็ไม่ได้คิดอะไรวันที่สองก็สอบตามปกติฮะสอบเสร็จปุ๊บผมก็กลับหอ ด้วยความที่หอพักสมัยก่อนโทรศัพท์นะ ใครมีนะถือว่าหรูมากฮะผมยังใช้แบบโทรศัพท์ เหมือนว่าโทรศัพท์หอพักที่ถ้าใครโทรเข้ามาก็จะตามตามห้องห้องนั้นห้องนี้ฮะด้วยความที่หอพัก ผมมันจะเป็นหอพักที่เป็นชั้นเดียวแล้วก็เรียงกันหกห้อง วันนั้นประมาณสักสองทุ่มผมอ่านหนังสือสอบเนี่ยในวันที่สองเนี่ย มีรุ่นพี่ผมโทรมา ผมก็เลยไปรับ พอรับเสร็จปลายสายเหมือน จะร้องไห้ฮะ ผมก็เลยถามพี่เขาว่าพี่เป็นอะไร ไอ้โต้งทำใจนะเว้ยสักมันตายแล้ว เฮ้ย ผมเลยบอกอ๋อตายได้ยังไง วันจันทร์ผมยังคุยกับแกอยู่เลย แต่วันเนี้ยผมนึกว่าแกไม่สบาย ครับ แกก็เลยเล่าให้ฟังว่ายเมื่อตอนเช้าช่วงประมาณสักเจ็ดแปดโมงเนี่ย พี่ศักก็ขับรถไปเรียนตามปกติ ด้วยความที่ขับรถตามปกติมันจะ เหมือนมีมอเตอร์ไซค์ที่เมามาฮะขับสวนเลนเข้ามาครับทำให้รถประสานงากันทำให้พี่ศักดิ์เนี่ยเสียชีวิตคาที่พร้อมกับคู่กรณีครับผมอ๋อคู่กรณีเก็เสียชีวิตเหรอ ใช่ฮะอ๋อครับใช่ฮะทั้งสองคนเสียชีวิตครับผม พอเสียชีวิตปุ๊บเนี่ย เหมือนกว่าจะทุกคนจะรู้ว่าเป็นใครเนี่ยกว่าจะแจ้งก็เกือบเย็นแล้วฮะครับ กว่าทุกคนจะรู้เรื่องเนี่ยผมได้รู้เรื่องตอนประมาณสองทุ่ม วันนั้นเป็นวันอังคาร ครับ ก็เลยถามพี่เขาว่า ศพของพี่ศักดิ์เนี่ยจัดอยู่วัดไหนเดี๋ยวผมจะสอบเสร็จเนี่ย ผมน่ะ จะไปช่วยงาน อืมก็เหมือนนัดแนะกันเรียบร้อยฮะก็เหมือนว่าเผาวันจันทร์ตอนนั้นอ่ะ พอผมรู้ ปุ๊บแล้วอ่ะด้วยความที่ช่วงนั้นโฟกัสผมนะคือ ตั้งใจ สอบ ผมก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องพี่ศักดิ์มากเท่าไหร่ แต่ก็แบบเมย์เมย์แบบเสียใจมากเพราะว่าเป็นพี่ที่สนิท ในคืนนั้นผมก็อ่านหนังสือตามปกติ แล้วก็ตื่นมาวันในวันที่สามก็เหมือนก็เหมือนไปสอบไอ้ปกติเนี่ยฮะวันนั้นผมจะสอบเป็นวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น โดยที่มีอาจารย์คมสอบเป็นชาวต่างชาติเป็นคนญี่ปุ่นอยู่ดี พวกเราก็เข้าไปสอบนะ ตามปกติก็เซ็นชื่ออะไรกันเรียบร้อยอยู่ดีๆอาจารย์ที่ปรึกษาห้องสอบเนี่ยแกก็พูดขึ้นมา ประมาณว่ามิสเตอร์ศักไปไหนครับครับ ทุกคนในห้องก็เลยเหมือนตกใจแล้วก็พูดกับอาจารย์ไปว่า มิสพี่ศักเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับ เสียชีวิตตั้งแต่วันอังคารแล้ว พอพูดไปอย่างนั้นปุ๊บตัวอาจารย์ที่คุมสอบแกก็พูดสวนกลับมาเลยว่า จะเสียได้ยังไงเมื่อเช้านี้ประมาณหกโมงเจ็ดโมงยังมาช่วยครูจัดห้องสอบอยู่เลยไอ้ยาครับ ใช่ฮะเออโ้ตอนนั้นแบบรู้สึกแบบ มันเป็นเรื่อง็อกออ f the t ทาวในวันนั้นมากครับทุกคนก็ต่างพูดว่าพี่ศักยังห่วงในเรื่องสอบอยู่แน่นอน แล้วแกก็เหมือนยังวนเวียนอยู่ในมหาลัยแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยฮะพอวันนั้นก็สอบตามปกติเรียบร้อยในวันที่สามพวกผมก็กลับหอ แล้วพอมาวันที่สี่วันพฤหัสเนี่ย ด้วยวันนั้นผมสอบคาบเช้าและกระบ่าย ด้วยมันเป็นวิชาสอบที่แบบเครียดมาก ผมก็เลยไม่ได้ไปทานข้าวก็เลยนั่งอ่านหนังสือตรงหน้าห้องอยู่ดีๆ แม่บ้านที่เราสนิทด้วยฮะแกจะดูแอลเลียในละแวกคณะผมเนี่ย ก็เลยสนิทกัน แกเดินมาแล้วก็ถือถุงขนม มันเป็นโค้กกับแซนด์วิชถือมา แล้วแกก็มาหยุดที่ผมแล้วแกก็บอกว่า โต้โต้พี่ศักดิ์ศักดิ์ไปไหน ผมก็เลยบอกว่าป้า พี่ศักดิ์เสียแล้วนะผมพูดสวนไปเลย อืแกก็แบบตกใจทำหน้าตกใจฮะแล้วผมก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็ มีอะไรป้าผมก็เลยถาม แกบอกว่าพี่ศักดิ์เสียจริงเหรอเมื่อกี้ป้าไปทำความสะอาดในห้องน้ำห้องน้ำของของคณะเนี่ย ฮะแล้วพี่ศักดิ์เหมือนเดินสวนเข้ามาในห้องน้ำพอเจอป้าก็สวัสดีป้าแล้วก็บอกใช่ฮะแล้วก็สวัสดีป้าแล้วก็ป้า ผมน่ะ สอบอยู่ห้องนี้นะ ผมวานให้ป้าไปซื้อแซนด์วิชกับโค้กให้ผมหน่อย แล้วเอาไปให้ผมที่ห้องนะ ตอนนั้นแบบผมก็อึ้งกับคำพูดของป้าอะไรเนี่ย ก็เลยผมก็เลยพูดกับป้าไปว่า ป้าเดี๋ยวผมจ่ายให้เท่าไหร่ครับ พอจ่ายเสร็จเรียบร้อยผมก็เลยเอา ตัวโค้กกับตัวแซนด์วิชไปวางไว้ต้นไม้ใหญ่ ในที่กลางแจ้งฮะแล้วก็เหมือนพนมมือบอกว่าพี่ศักดิ์นี่ผมเอาให้พี่นะ พี่มาเอาไปเลย ตอนนั้นผมไม่รู้จะทํำยังไงฮะครับ แต่ตัวผมอะด้วยความที่ผมเป็นคนที่หัวร้านไม่เชื่อเรื่องวิญญาณเรื่องผีเลยนะฮะตอนนั้นอืมอืมค่ะก็แบบ คงไม่คิดว่าแกจะมามาจริงๆอะจนล่วงเลยมาวันศุกร์สอบอะไรเสร็จเรียบร้อยฮะ วันนั้นด้วยความที่ตัวเพื่อนเพื่อนผมที่ผมพักด้วยกัน ผมพักกับเพื่อนอยู่ประมาณสามคน พอพวกมันสอบเสร็จ มันก็กลับบ้านกันทุกคนเลย แล้วตัวผมก็เลยอยู่ห้องคนเดียวเพราะต้องรอส่งงานวันจันทร์ ครับ แล้วทั้งหอเนี่ย มันจะเหลืออยู่ประมาณสามคน คือห้องสองห้องห้าแล้วก็ห้องหกห้องผม แต่ห้องข้างผมเนี่ยผมค่อนข้างจะสนิทหน่อย มันจะเป็นเพื่อนต่างต่างคณะ ที่บางครั้งเรามาเหมือนกินเลี้ยงกันมันก็เขาก็จะมาร่วมด้วย ครับ ชื่อว่าเจ้าเป้ ผมก็เลยไปคุยกับเป้ว่า เป้ มึงรู้ป่าว่า พี่ศักดิ์เสียแล้ว เพราะว่าพี่ศักดิ์จะเป็นคนที่ชอบมากินเดือบที่หอผมบ่อยมากพอเป้บอกเฮ้ยไม่รู้เลยนะโหด้วยความที่สอบมันไม่มีเวลาที่จะไปสนใจเรื่องโฟกัสเรื่องอื่นครับ พอเล่าเสร็จแล้ว ผมก็เลยพูดว่าผมกลัวว่าวันนี้พี่ศักดิ์จะมาหาเพราะว่าแกสัญญากับผมว่าจะพาไปเที่ยวช่วงเวลานี้แกนัดว่าสองทุ่มเนี่ยแกจะโทรเข้ามาที่ ที่โทรศัพท์หอ เพื่อให้ผมละเตรียมตัว และสี่ทุ่มเนี่ย ก็จะออกเดินทางไปที่ผับแห่งหนึ่งที่แกจะพาไปนะครับครับ ผมก็คุยกับเจ้าเป้เนี่ยคุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยเป้วันนี้ขอนอนด้วยได้ไหมรู้สึกว่าอยู่คนเดียวมันมันเสียวๆอ่ะ ความรู้สึกตอนนั้นนะฮะครับ กลัวว่าถ้าพี่เข้ามา ผมกลัวว่าตัวเองอ่ะ จะทำตัวไม่ถูก ไม่รู้จะจะคุยกับแกยังไงฮะตอนนั้นความรู้สึกเนี่ย ก็เลยเก็บพวกที่นงที่นอนอ่ะ มาห้องเจ้าเป้ห้องห้าครับ แล้วผมอาบน้ำแต่งตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยอ่ะ ผมก็เหมือนเคลียร์งานตัวเองอยู่อ่ะ ในห้องเจ้าเป้เนี่ยครับ สักพักมันมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแล้วก็เป็นน้องห้องสองอ่ะครับ มารับโทรศัพท์ แล้วก็ตะโกนว่า พี่โต้โทรศัพท์พี่โต้ห้องหกโทรศัพท์ค่ะอะไรประมาณนี้อ่าอาพอผมได้ยินผมก็เปิดประตูแล้วก็วิ่งไปรับครับ พอวิ่งไปรับปุ๊บ ผมก็ฮัลโหลสวัสดีครับ แต่ปลายสายมันจะเป็นเสียงซ่าซ่าซ่าเหมือนไม่มีใครพูดอะไรครับ พอได้ยินอย่างนั้นปุ๊บเขาคงโทรวางแล้วมั้งผมเลยคิดผมก็เลยวางโทรศัพท์ แล้วก็เดินไปเคาะประตู น้องห้องสองแล้วก็ถามน้องว่า โทษนะเมื่อกี้ใครโทรเข้ามาครับก็บอกเป็นพี่ผู้ชายฮะพี่ศักไงพี่โต้ผมเฮ้ครับ ผมบอกพี่ศักพี่ศักอีกแล้ว เออ ใช่ครับ ผมก็เลยคิดว่า ตอนนั้นผมคิดในใจว่า น้องเขาหูฝาดแน่นอนคงไม่จริงหรอกครับ ก็เลยบอกเออโอเคแล้วผมก็เลยขอตัวกลับห้อง ผมก็ไปนั่งกับเจ้าเป้แล้วก็เล่าเรื่องราวให้เจ้าเป้ฟังว่า พี่เขานะทยอยไปหาเพื่อนคนนั้นคนนี้นะ ทุกคนต่างเจอกันหมดเลยอะ่ะรวมทั้งป้าแม่บ้านครูประจำชั้นของเราอะ่ะ เจอหมดแล้ว อืแล้วคืนเนี้ยแกนัดกับกับผมเนี่ย ว่าจะไปเที่ยว ครับจะเป้บอกเอ้ยถ้ามาจริงจะทำกันยังไงไปจะทำตัวกันยังไงวะเนี่ยก็คุยกันแบบ เหมือนเป็นเรื่องโจ๊กมากกว่าครับวันนั้นนะครับก็คุยยังหัวเราะกันอยู่เลยเ สี่ทุ่มฮะ คุณวิซ่าวันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่ผมจำได้ดีมากฮะด้วยความที่หอพักผมมันจะอยู่ชานชานเมืองหน่อย อืจะติดกับทุ่งนาโมอไซค์คันไหนขับผ่านหน้าหอพักเนี่ย มันจะได้ยินแบบชัดมากมันเงียบสักพักผมได้ยินเสียงปองปองปองปองปองปองปองปองปองปองปองปองมา มันเป็นรถเวป้า เวป้าแกเป็นสัญลักษณ์ของพี่ศักดิ์ใช่ครับ ผม สมัยผมเรียนมหาลัยผมสามารถนับได้เลยว่า ใครขับรถไปป้าบ้างอในช่วงนั้นมีพี่ศักดิ์แค่คนเดียวขับรถไปป้า ครับ พอเสียงป้องป้องป้องมาก็เลยยังคุยกับเจ้าเป้ว่า จะใช่เหรอวะพอจะใช่เหรอวะรถคันนั้นมาจอดตรงหน้าเสียงมาหยุดตรงหน้าหอเรา แล้วเหมือนเอาขาตั้งมอเตอร์ไซค์ลงคลึกแล้วก็วางตึกลงมันได้ยินชัดมากด้วยแสงไฟของ เสาไฟมันส่องเข้ามาในหอเนี่ย ความรู้สึกผมตอนนั้นมันเหมือนมีคนเดินเข้ามาในหอเนื้อหอผมมันเป็นดินลูกหลังแล้วคนเดินผ่านไปผ่านมามันจะเสียงดังคึกคึกคึกเสียงเดินอะเหมือนว่าคนคนนั้นเขาเดินผ่านห้องหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่และผ่านห้องห้าด้วยผ้าม่านจะถึงห้องกูแล้วพัก เออ ใช่หอพักชั้นเดียว แล้วผ้าม่านบางๆครับ แล้วก็จะเงาไฟที่มันส่องจากข้างนอกฮะ ถ้าใครเดินผ่านไปผ่านมาก็จะมันเห็น มันเห็น เออ ผมเห็นเงาของ ใช่ เงาของคนหนึ่งมันเดินผ่านห้องห้องจะเป้ไป ครับ ลักษณะเงานั้นนะผมจำได้ดีว่าเป็นพี่ศักดิ์ผมตกใจแบบเฮ้ยแล้วก็เดินผ่านไปที่ไปหยุดที่ห้องหกเสียงมันก็ไปหยุดที่ห้องหกแล้วผมก็จะเป้ก็มองหน้ากันว่า ใช่หวะแบบกระซิบกระซาบกันนะพูดดังไม่ได้ กลัวแกรู้ผมก็เลยบอกใช่หรอเป้ ฮ้ยพี่ศักดิ์เหรอวะพอกำลังจะพูดกันอยู่อยู่ดีมันมีเสียงเคาะเคาะขึ้นมาฮะเสียงเคาะประตูครับ ช่วงนั้นเป็นช่วงจังหวะนรกมากเลยครับคุณพิศ่าเิตัวผมเองจากที่ตลกตลกอยู่เป็นแบบแบบ เหมือนใจกล้าผมก็บอกกับเป้ว่าเป้เปิดประตูไปเลยเปิดไปเผื่อมันเป็นเพื่อนของเพื่อนผมมาหา หรือเป็นใครมาหาหรือเปล่าอืมยังคุยกับเจ้าเป้อยู่ เป้บอกอย่าเลย ถ้าเปิดไปเป็นพี่ศักกูทำตัวไม่ถูก ตอนนั้นก็เลยแบบนั่งเงียบๆกันตรงมุมห้องฮะของเจ้าเป้ครับ พอผมคุยกันอะไรกระซิบกระซาบเนี่ย ตามมาครั้งที่สองคือเสียงคออืม เสียงคออีกแล้วฮะก็เงียบไป แล้วผมก็ใช่บอกว่ากำลังคิดว่าใช่บอกว่ามันเป็นเสียงทุบฮะ มันเปลี่ยนจากเสียงคอเป็นเสียงทุบแล้วก็ตามมาด้วยเสียงว่า ไอ้โต เพราะเสียงไอ้โต้ปุ๊บเสียงนี้เป็นเสียงที่ผมจำได้ดีเลยฮะเสียงนี้คือเสียงพี่ศักด์ครับ ใช่ฮะ คือตอนนั้นผมแบบผมกลัวมากฮะผมพูดเลยว่าเวลานั้นผมกลัวมากอผมกับเป้นี่กอดกันเลยฮะเหมือนรักกันมากอะวันนั้นอะผมก็คุยกับเป้ว่าทำไงดีวะมึงก็บอกพี่ก็ไม่ดีว่า ไม่ต้องมาตามก็ได้แกเสียแล้ว ไอ้เป้ก็พูดกับผมอย่างนี้ ผมก็เลยพนมมือแบบว่า มือนอธิษฐานหาแกค่ะว่า พี่ใช่ฮะพี่ศักพี่ศักเสียแล้วนะ วันวันเนี้ย ผมไม่สะดวกที่จะไปกับพี่พี่ไปตามทางพี่เถอะครับ เดี๋ยวงานศพเนี่ย ผมจะไปช่วยครับ ครับพอผมอธิษฐานอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี้ยความรู้สึกเลยว่าเสียงฝีเท้าที่อยู่หน้าหน้าห้องผมเนี่ยเหมือนกำลังกลับตัวฮะคือคือเหมือนเขากำลังจะเดินออกจากจุดนั้น แล้วก็เดินมาหยุดตรง เออ มันเป็นช่วงนรกอีกแล้วฮะ มาหยุดตรงห้องเจ้าเป้ตรงพม่านเลยฮะเออมายืนหยุดดังนั้นแบบ สักระยะหนึ่งเลยนะฮะ ครับ พอผมเห็นนั้น ผมกอดเป้แบบแน่นมากแล้ว ใช่น่นเงาเนี่ยเงาพี่ศักดิ์แล้วผมก็บอกว่าพี่ผมกลัวแล้ว อย่ามาทำอย่างนี้เลย ผมกลัวผมรู้แล้วว่าพี่เสียแล้ว แต่พี่ไม่ต้องทำอย่างนี้เลย พี่ไปตามทางของพี่เถอะพอพูดอย่างนี้เสร็จร่างร่างนั้นก็ค่อยเดินออกไปฮะ แล้วเดินออกไปถึงหน้าประตูหอพักผมปุ๊บ เสียงมอเตอร์ไซค์สตาร์ทรถดังป้องป้องป้องป้องป้องที่เป็นเอกลักษณ์ครับ ก็ขับออกไปครับโอ้เป็นผมอยากจะบอกว่า ถ้าในช่วงเวลานั้นใครคิดตามผมเนี่ย จะคิดว่า เฮ้ยมันใช่หรือเปล่าวะแต่อยากจะบอกว่ามันเป็นจังหวะนรกของผมเลยนะครับคุณพิซซ่าผมกลัวมากวันนั้นอ่ะ กว่าผมจะหลับได้ะเกือบตีสาม พอตื่นเช้ามาด้วยความอ่อนเพลียจากเมื่อคืนเนี่ย ก็กะกับกับเจ้าเป้เนี่ยจะไปกินข้าวกัน มันจะใกล้เที่ยงแหละ ครับ พอเดินออกมาฮะ มันจะมีน้องห้องสองที่อยู่ด้วยฮะเปิดประตูออกมาพอดีครับ แล้วก็เอ้าก็เลยแซวน้องไปว่าเอ้าวันนี้ไปกินข้าวกับพี่พวกพี่ไหมอะไรประมาณนี้ฮะตัวน้องสาวก็เลยพูดบอกว่าอ๋อหนูกำลังจะกลับบ้านค่ะหนูเพิ่งสอบเสร็จ แล้วหนูจะกลับวันนี้ แต่พี่โต้มีแต่นะฮะเมื่อคืนเนี่ย เพื่อนพี่มาหาเคาะประตู ทำไมพี่ไม่เปิดประตูให้ครับอุ้ยมีคนเห็นด้วย เออ ใช่ใช่ฮะ และไอตัวน้องคนนั้นเป็นหลานของเจ้าของหอเหมือนมาดูแลนะฮะด้วยความไม่กลัวว่ามันเหมือนมันเป็นขโมยหรือเปล่าก็เลยเปิดประตูแง้มออกมาดูเหมือนแบบชะโงกหน้ามาดูนิดหน่อยฮะด้วยความที่พี่ศักดิ์เป็นคนที่มากินดื่มแล้วหอพักมันมีแค่หกห้อง เราก็เลยสนิทสนมแล้วรู้จักกันทุกห้อง อื น้องเขาแบบมั่นใจได้ดีว่าคนที่มาเคาะประตูคือพี่ศักดิ์ครับ แล้วเขาก็บอกว่าแต่พี่โต้พี่ศักดิ์มาแปลกๆเนอะมาลักษณะแบบคอเอียงๆ ตัวเปิดเปื้อนอย่างเงี้ยออแต่ตอนนั้นผมแบบสตันอยู่ฮะก็เลยคิดในใจว่า ผมจะไม่บอกความจริงกับของน้องเขาเด็ดขาด อืมอืมก็เลยพูดกับน้องเขาไปว่า อ๋อ พี่พี่หลับไปแล้ว พี่ก็เลยไม่ได้เปิดประตูให้ ครับ ฮะ และน้องเขาก็เลยขอตัวกลับบ้าน ผมกับเป้ก็แบบโหมองหน้ากันโหในที่สุดเราก็มีเพื่อนคนที่สามที่เห็นว่าพี่ศักมาจริงๆครับ แล้ววันจันทร์ผมก็เลยไปร่วมงานศพไปช่วย วันนั้นเป็นวันเผาของพี่ศักทุกคนก็ต่างมาเล่าเรื่องเนี่ยทุกคนเจอว่าพี่ศักไปตามหาอผมก็เลยนับเวลาฮะด้วยความเชื่อของคนโบราณว่าสามวันเจ็ดวันเนี่ยวิญญาณจะมาเก็บรอยเท้าครับ ผมก็ตังคารพุธพฤหัสศุกร์อ่าพี่ศักดิ์แกมาหาตามเวลานี้สามวันพอดีฮะแกเสียอ่าแล้วที่หนักสุดคือตัวแฟน แฟนมาร่วมงานศพแกก็ร้องไห้แบบ ร้องไห้ร้องห่มแบบเสียใจมาก เราก็ด้วยความสนิทก็เลยปลอบใจว่าพี่พี่ศักดิ์ไปดีแล้ว แกเลยบอกว่าตอนที่ทะเลาะกันในช่วงเวลาเจ็ดวันเนี่ยแกไม่คุยกันเลยนะ ครับ แต่ด้วยความที่แกอยู่หอพัก ผู้หญิงอยู่ชั้นสามและห้องแกสามารถที่จะมองออกมาข้างนอกตรงถนนได้ ครับ แกบอกแกเห็นพี่ศักมาหาแกทุกคืน โอ้โห มันเป็นเรื่องสุดท้ายที่มายืนอยู่ตรงเสาไฟใช่ฮะ มายืนหาทุกคืน แล้วก็มายืนมองแบบมองขึ้นไปอะด้วยความที่โกรธกันอยู่ งอนกันอยู่ก็เลยไม่พูดคุยกันแกก็เลยไม่สนใจ จนมาวันที่ใกล้จะเผาเนี่ย วันอาทิตย์เนี่ยเหมือนเพื่อนพี่ศักดิ์แบบ อดรนทนไม่ได้ก็เลยโทรไปบอก แฟนตัวพี่ศักว่าพี่ศักดิ์เสียแล้วนะ ครับ แกถึงได้รู้ความจริงว่าพี่ศักดิ์เสียแล้ว แกก็มาร้องห่มร้องไห้เนี่ยฮะแล้ววันนั้นก็จัดงานทรงงานศพอะไรเรียบร้อย มันก็จะมีเปิดโลงฮะ แล้วก็เหมือนเอาน้ำมะพร้าวล้างงานเนี่ย ผมก็เห็น แต่สภาพศพของพี่ศักดิ์เนี่ย เหมือน แกจะมีรอยช้ำตรงคอนิดหน่อย แต่ก็เหมือนคนนอนหลับเนี่ยฮะผมก็เลยทำบง ทำไอเรียบร้อยเสร็จงานเรียบร้อยผมก็เลยกลับบ้าน แล้วผมก็ไม่เคยเจอพี่ศักดิ์อีกเลย ครับ ครับผมเรื่องผมก็มีประมาณเนี่ยครับ คุณพิศัอด้ยพี่ศักดิ์พี่ศักดิ์ไม่ได้มาหลอกนะแต่เหมือนมาหลอกเลยอะมาหลอกจัดจัดเลยอะใช่ฮะคือจังหวะนรกเออเขาเหมือนเขามาทำตามสัญญาที่เขานัดน้องไว้ว่าเฮ้ยจะไปนั่นไปนี่กัน ใช่ครับ แล้วมึงทำไมไม่มาตามนัดโมโห แล้วอะใช่ รู้ทั้งรู้ว่ามึงอยู่ในห้องคอประตูก็เสือกไม่เปิด ใช่ โอ้โหเฮ้ย ครับ ผมถามจริง ๆ นะ ใจตอนนั้นวันที่แกมาเคาะห้องอ่ะ โอ้โหผมถามหน่อยว่า ใจมีอยากเปิดไหมใจหนึ่งอ่ะ ใจหนึ่งอยากเปิดฮะ แต่จะเป้มันดึงแขนผมแบบโหสุดฤทธิ์มากฮะ เออเออ ก็เลยเหมือนก็คุยกันนะฮะ เหมือนที่ผมสนทนากับเจ้าเป้ไปว่า ถ้าเปิดไปเป็นตัวพิศักเนี่ยเออผมทำกลัวว่าทำตัวไม่ถูก ผมอยากรู้ว่า วันนั้นถ้าสมมุติเปิด เอ๊ะออกมา แล้วเป็นพิศักแกยืนคอหักอยู่เนี้ยพี่เอ้าเพราะว่าไอ้น้องห้องสองมันเห็นไง ใช่ครับ เออ ว่าเพื่อนพี่แปลกๆนะมายืนคอเอียงอยู่เนี้ยพี่คุณออโต้เปิดออกมาเจอแบบนั้น จะทำยังไงผมถามหน่อย ผมขอช็อกก่อนครับ ผมก็คงสลบก่อนละฮะเฮ้ย จริงๆ เพราะมันก็ทำตัวไม่ถูกจริงๆนะฮะ โอ้โห เฮ้ย คือผมไม่รู้จะพูดคำนี้กับครัวโต้ยังไงนะว่า เฮ้ยมันเราสองคนเนี่ยมันจะ มันจะเป๊ะเชะกันอะไรขนาดนี้หรือเปล่า เรื่องของลุงจำได้ไหม ใช่ฮะเมื่อตะกี้ลุงข้างบ้านผมบอกว่าครับมีความคล้ายคลึงกับเรื่องของพี่ชายผมถูกไหมใช่ฮะที่คุณบิซ่าไปเล่าใช่ แล้วเรื่องที่พี่ที่ศักด์เนี่ย มาเคาะประตูห้องพี่อ่ะครับมันเป็นจังหวะโบ๊ะบะเหมือนจังหวะแบบพี่เต้ยมาให้ผมเห็นน่ะมาแบบอ่ามาเงยหน้าัมาเงยหน้าพูดกับผมว่า มึงกลัวพี่เหรอเนี่ยผมถึงถามคุณออโต้เมื่อกี้ไงว่า ถ้าสมมุติว่าเมื่อกี้พี่พี่ออโต้เปิดประตูมาแล้วเจอพี่ศักดิ์อยู่พี่ออโต้จะทำยังไง คือผมอยากรู้ว่า อารมณ์เราสองคนวันนั้นจะเหมือนกันไหม กลัวก็โคตรกลัวเลยอ่ะแต่แบบ ใช่ใช่คิดถึงก็คิดถึง ของผมนะเป็นฟิลนี้ กลัวก็โคตรกลัวเลยแบบเจอผีจังๆแบบประสานหน้ากันอย่างเงี้ย ครั้งแรกเลย แล้วเป็นพี่ เราเอง อ่ะ กลัวก็กลัวคิดถึงก็คิดถึงอะไรเงี้ยมันมัน ผสมไปหมดเลยมันมั่วซั่วไปหมดเลยความรู้สึกตอนนั้นอะไรเงี้ย มันพูดไม่ได้ฮะตอนนั้นคือถามว่าเป็นพี่เราเราอยากคุยอยังไงมมันมันไม่ใช่ฟิลเดิมแล้วฮะเออ มันเหมือนคนคนแปลกหน้าอย่างเงี้ยเออเหมือนไปคุยกับเขาแล้วถ้าสมมตินะฮะ โตปะไปเที่ยวกัน ผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับคุณมิซ่าใช่ผมห่วลุกผมโอ้ผมแบบ โห เออ ดีนะ ผมตัดสินใจไม่เปิดประตูฮะ เออนอะใช่ครับ เปิดประตูปุ๊บครับ ไอ้โต้ กูเคาะนานแล้ว ไป ไปเที่ยวกัน เนี่ยโอุ้ยนึกภาพตาม อย่างหลอนนะนะฮะก็ใช่ ใช่ฮะแต่ผมขอพูดอย่างหนึ่งนะคุณบิซ่าครับ ผมต้องขอโทษน้องห้องสอบด้วยนะครับ ที่ผมไม่ได้พูดความจริง